อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องโยโย่หนึ่งสองสามสี่นะครับ ก็กดให้เยอะๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ช่องเขาด้วยนะครับ โอเค เอเดี๋ยวผมขอเช็คไอตัวถ่ายก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหล อาก็ดังอยู่นะสี่นาทีเองเห็นไหมมันถ่ายช้านะครับผมก็ซ่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเค ก็ชอแล้วครับผมก็ทออยู่นะครับก็นะ มันก็นี่แหละ คอมเก่ามันกระจอกเกินไปครับนี่โอ้ยต้องใช้ประมาณนี้เลยนะนี่ปรับปานกลาง นี่แมปนี้เป็นแมปที่ภาพสวยแล้วนะ นี่นี่ปรับให้สุดครับปรับให้สุด นี่ 4K 8K เอาไปเถอะนี่จัดเต็มแหลกนิดเดียวนะ เป็นไงล่ะ นี่เปรียบเทียบกันได้ไหม โอ้โหก็นะ เดี๋ยวเราปรับเป็นเหมือนเดิม อ๋อออโตเมติกก็ยังสวยอย่างนะ นี่ภาพไม่เรียบนะ เห็นไหมโอ้โหเท่ ไม่ได้เท่ีิมันสวย เออ นะ ก็คือวันนี้แหละ คือไม่มีคลิปจะทำแล้ว เอาเลยนี่มาปีบเทียบนะ แอปตัดต่อบนคอมมันก็หมดอายุในการใช้งานนะ ต้องซื้อ น่าเสียดายครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ